สวยงามครับพี่น้องครับคูณ10กับคูณ4เย็ดแค่สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับ วันนี้ผมก็มาอยู่ที่เกมไฮโลไทยไฮโลออนไลน์กันอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้จัดงบมาที่ 500 บาทนะผมสำหรับช่องเราแล้วเนี่ย ไม่มีสูตรอะไรตายตัวนะครับ อยากเล่นอะไรก็เล่นนะครับเลียวๆกันเลยนะเพื่อนๆมาครับรอบนี้ โอ้โหยอดไม่พอเฉย ก็เหลือร้อยหนึ่งไม่ใช่หรอ เออ ผมชอบสูงครับ แล้วก็ชอบสี่สูง จัดไปแบบหมดแม็กห้าว่ะ อู้หูห้าหกเอี่ยวครับสูงเยียดแค่เราได้ตัวคูณ บวกสี่ร้อยเฉย ตัวคูณแม่งช่วยไวเลยนะเพื่อนๆอันนี้นะครับ ผมก็ยังชอบสูงนะ แต่ชอบลูกห้าว่ะ ลูกห้าแม่งเปอร์เซ็นต์ ออกเท่าไหร่วะเนี่ยสิบสิบแปดหรือสิบเก้าวะ สิบแปดนะ เล็งไปที่ลูกห้านะห้าสูงครับสี่ห้าด้วยครับ มีตัวคูณด้วยออกไหมวะเนี่ยห้ามาโอ้โหนึกว่าห้าเย็ดเคห้าห้าห้าสองครับ สูงนี่ฮะโอ้โห ได้ตัวคูณด้วยหนึ่งพันเย็ดเค่บวกพันหนึ่งครับ ทุกท่าน บวกพันหนึ่งฮะตาสองตอนนี้ถือกำไรแล้วนะครับสองพันบาทนะเพื่อน ปัง ปังกระมังสักผ้าหอกระดก มาที่ต่ำนะ ดูจากลายแล้วสูงแม่งออก ยังไม่เคยถึงสามรอบเลยนะ เพื่อนเพื่อน เน้นไปทางเอี่ยวต่ำแล้วกัน เอี่ยวมาว่ะ เอี่ยวสองห้าครับ เยียดเทห้าสวยงาม โอ้โห ได้ทั้งสามกองเลยนะครับบวกอีกแปดร้อยครับ โอ้โหสามรอบแพ็กถิกแล้ว ทุกท่าน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งหน่อยเด้ฝากกดหน่อยนะเพื่อนๆกดกันเข้าไป กดกันให้ปุ่มแม่งระบมไปเลยนะ เออ รอบนี้ขอตีสิบเอ็ดไฮโลไว้สักสองร้อยนะ ชอบต่ำชอบลูกสองสามโอ้โหหกมาเรียบร้อยครับ หกหกเอี่ยว เรียบร้อยฮะโดนแดกดีครับ แบบนี้ไปรออะไรล่ะครับไฮโลแม่งออกหน้ามั่วหมดเลยนะ อยู่ต่ำเหมือนเดิมครับ เน้นไปที่สองกับสามนั่นแหละ ต่ำนะ อยากเต็งลูกสองสามแต่งบงบ งบหมดแล้วอะกดเพลินกดเลยไปหน่อยอะ กดเลยไปอะเพื่อนๆมา มึงเปิดสองโอ้โหคูณสิบด้วยเยเช่ สี่วะสองสามมาหนึ่งสามโอ้โหนึกว่าสองสามแม่เอ้ยถ้าสองสามมานี่ บันไลครับผมบอกเลยว่าบันไลนะเหลือแปดร้อยนะฮะ โอ้โหไปมาไวไปไวจัด แปดร้อย ยังคาใจไงไอเนี้ยสามตั้มอ่ะสองสามเล่นต่ำไปหมดแม็กเหมือนเดิมครับ ลายเดิม ตาที่สามออกทักทีนี้อันนี้คือหมดแล้วนะคูณสิบอีกแล้วสองสามมา สองสามสามมับสวยงามครับพี่น้องครับ คูณสิบกับคูณสี่เแค่สองพันสองเออมันต้องมาสักทีเลยหรอวะ แม่งได้ตัวคูณช่วยไว้อีกแล้วว่าเพื่อนๆ บวกสามพันห้านะครับ ตอนนี้งบเรา บวกสามพันห้าแล้วฮะ ถ้าเป็นเพื่อนๆ ก็ควรเลิกนะ อย่า อย่าโลภแบบผมนะฮะ ควรเลิกนะ ส่วนใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ ไฮโลออนไลน์นะ ไปที่โพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะครับ ไปที่โพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะสี่ห้าสองสี่โอ้โหหน้ามัวสัตว์ แต่ได้ตัวคูณสิบอีกแล้วว่าเพื่อนๆบวกหนึ่งพันครับเล่นมั่วๆนะตาเนี่ยคือเล่นมั่วมากอะ่ะ เน้นย้ำนะครับ โพสต์ปักหมุดโพสต์แรกเท่านั้นนะครับทักหาแอดมิน รับโปรรับเลยทันทีนะครับสำหรับที่เดียวกับผมไฮโลออนไลน์นะครับ อย่าลืมนะ อย่าไปที่อื่นนะโพสต์อื่นผมไม่รับประกันนะครับ มันอาจจะมาแปะมั่วๆนะผมไม่รับประกันนะเพื่อนๆแต่สิบเอ็ดไฮโลแม่งยังไม่ออกเลยเอ้ยออกเมื่อกี้นี่หว่าเย็ดเคอ้าวเฮ้ยสิบเอ็ดไฮโลมาอีกแล้วโอ้โหดีนะที่ติดไว้อะเพื่อนๆดีนะที่ติดไว้อะทุกคนบวกแปดร้อะตอนนี้บวกไปทั้งหมดห้าพันสามแล้วครับ ยังไม่เลิกนะ ของมันกำลังมานะเพื่อนๆไปกันต่อครับหกสูงไม่มานะเมื่อกี้ขู่ลงไปอย่างเยอะนะครับ เน้นลูกหกด้วยหกสูงด้วยแล้วก็เต็ง สูงไปอีก มาติดสิบเอ็ดไฮโล ไว้ เหมือนเดิม นะฮะ เน้นไปที่สูงก็หกสูงแล้วกันห้าว่ะเย็ดเข้อ้าวห้าหกเอี่ยว โอ้โห สูงสิบเอ็ดไม่ได้ได้สูงครับ ดีนะที่เน้นไปทางสูง นะเพื่อนๆบวกพันสี่ครับเจ็ดพันสองแล้วกำไรนะครับหกพันเท่าไหร่ไม่รู้ แต่ที่รู้รู้ว่ากำไรครับหกพันเท่าไหร่วะหกพันเจ็ดโอ้ของจริงเล่นมัวๆซััวๆนะ เน้นลูกชอบอย่างเดียวนะฮะลายเลยไม่ต้องดูนะครับ ชอบอะไรเล่นอันนั้นนะครับ ถ้าดวงมาก็ลงแม่งไป ถ้าดวงไม่มาก็ลองย้อนสอนสิ่งที่เราชอบดูนะเพื่อนๆ ลองไปทำตามดูนะครับห้าสี่ห้าห้าก็สูงอยู่เหมือนเดิมนะครับผมโอ้โหเล่นมั่วๆนะมั่วๆเลยนะเก้าพันสี่แล้วทุกท่านเขียดแค่ของจริงไปกันต่อครับ ของกำลังขึ้น ขอเล่นแบบทุ่มเทหน่อยแล้วกัน ทุ่มทุ่มอ่ะเออลงดอกเนี่ยสี่ร้อยสี่ร้อยสามร้อยแปดร้อยครับ เน้นต่ำไป โอ้โห มั่วหน้ากระดาแล้วกู อะไรวะเนี่ยทิมอะไรไปนักวะไม่ออกมานะมึงเฮียสี่สี่ห้า ยังสูงอีกเหรอวะ โอ้โห สูงสามรอบติดเลยนะเพื่อนๆอูดอกเมื่อกี้ โดนหนักจัดไปครับ เน้นทางเดิม เห็นไปทางเดิม แต่ทำแล้วทำไมกูไม่ลงเดิมพันเหมือนเดิมวะ ไปกดทำเพื่อรอบนี้ก็ลงไป เท่าไหร่วันเนี้ยมันดูยังไงวะ เออ เหลือสามพันหกอะที่รู้ๆอะลงไปเกือบสามพันอะโอ้โห ลูกห้ามาลูกแรกแล้วห้าหกสองนะฮะ สูงอีกแล้วเย็ดเคสูงสี่รอบเลยเหรอวะ โอ้โห จากเก้าพันครับ ไม่เลิก ลงหัวจนได้ ฮะล่อสิบเอ็ดไฮโลแม่งสี่ร้อยยังไงมันก็ต้องมาต่ำอะมันมันจะเป็นไปได้ยังไงวะ สูงสี่รอบอะไอครับมั่ซั่วหมดแล้วครับ เหลือพันสี่สุดท้ายด้วย รอบนี้ไม่มา คือจบ นะสามสามสี่โอ้โหสิบต่ำครับ แต่ว่า ขาดทุนสองร้อยฮะ เจ็ดเคโอ้โหเล่นมั่วหน้าไปหน่อย พอได้เราก็เหลืองเนาะมา เน้นทางต่ำเหมือนเดิม แต่รอบ แต่รอบนี้ชอบลูกเอี่ยวอะเอี่ยวมันยังไม่ออกเลยอะตั้งแต่สี่ตาไม่ออกเอี่ยวเลยครับ มาดูเอี่ยวดูเอี่ยวไม่มีเลยฮะ น่าจะต่ำเออสี่สองสองต่ำขาดทุนไหม โอ้โหขาดทุนสองพันสองเย็ดแม่สองพันสองเลยเหรอวะกูเล่นหน้าอะไรของกูวะเนี่ยโอ้โหต้องเริ่มดึงแล้วเพื่อนๆเริ่มมั่วแล้วด้วยกูอะโอ้โอเคมา ตานี้กระโดดมาสูงครับมั่วหน้าเหมือนเดิมหมดหน้าตากเลยครับทุกคน รอบนี้โคตรวัด โอ้โห แม่งลูกมาต่ำวะ ห้า เอ้ย ไม่ใช่หก สองเอี่ยวต่ำ โอ้ ก็ โดดผิดหมด เลยเพื่อนๆเย็ดเคหมด ตูด ครับ เหลือสี่ร้อย โอ้โหบวกเก้าพันไม่เลิก อะไรของ กูวะเนี่ย ตาสุดท้าย แล้วมั้งเนี่ย มา สูงเล่นไปที่สี่สูงครับ แล้วก็เต็งสูงอย่างละสองร้อย วัดใจสุด งบวันนี้500นะเพื่อนๆบวกไปเกือบหมื่น นะครับ ตอนแรกว่า จะเอา1 0,000แล้วว่าจะเลิกนะ ไปไม่ถึงฝันนะฮะ แล้วดูเปิดลูกแรกแต่ละรอบอี่ แม่งสามมั่งหนึ่งมั่งสองมั่ง โอ้โหแล้วมีหกปิ้นในแล้วมันไปต่อไม่ได้นะฮะ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ นะครับ งบ500ไปตันได้แค่9,000กว่านะครับไม่ถึงหมื่น ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะ หมดตูดแล้วไปต่อไม่ได้แล้วนะครับ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ใครอยากมาที่เดียวกับผมโพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะครับสำหรับไฮโลออนไลน์นะ ก็รอชมคลิปหน้ากันต่อไปนะเพื่อนๆ